ดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไง ซึ่งผมจองมาได้หลายวันแล้วนะครับเพิ่งมีเวลาเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับ F4 ทุกท่านนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงกันนะครับ ซึ่งรุ่นนี้สร้างน้อยด้วยนะครับปลาปิดตารุ่นจัมโบ้ปลดนี่ทวีศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นเนื้อกันนะครับ ว่ามีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ ครับ ก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับ แข็งแรงเลยทีเดียวนะผมจะเอาไปรีวิวต่อนะครับ ดูเนื้อหาข้างในนะครับของพระนะครับ ว่าจะเป็นยังไงสวยสดงดงามเพียงใดนะครับ เดี๋ยวไปดูเนื้อหากันนะครับ ใกล้ๆชัดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะ เอามารีวิวนะครับ ต่อจากคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ เดี๋ยวมาชมกันต่อเลยนะครับ ว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวผมจะ แกะหมดเลยนะครับทั้งสิบองค์เลยนะครับที่ผมจองมาได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกล่องใส่พระกันก่อนนะครับ กล่องใส่พระก็จะเป็นกล่องสีขาวนะครับพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีทอง ด้านหน้าก็จะเขียนเป็นก็จะพิมพ์เป็นนะครับพระครูวิสุทธวิทยาคม หลวงพ่อทองสุทธาสีโล แล้วก็ข้างล่างนี่จะเขียนเป็นปิตาจัมโบ้เนี่ยปลดหนี้ทวีทรัพย์ วัดบ้านไร่เนี่ยสองห้าหกสี่ เดี๋ยวมาแกะ พลาสติกออกชมเนื้อหาข้างในกันเลยนะครับว่าจะสวยสดงดงามเพียงใดเนี่ย ข้างหน้านี่จะมี รายการบอกด้วยนะครับ ถ้าเป็นรายการลุ่นเนื้อนี่จะเป็นเลขสี่นำหน้านะครับสี่จุดสี่ห้านี่ยลองพระด้านในนี่เป็นสี น้ำเงินเนี่ยครับ เดี๋ยวดูนิดนึงเป็นเนื้ออะไรเนี่ยรายการที่สี่ จุดสี่สิบรายการที่สี่สี่ห้านะครับ ถ้าเป็นรายการที่สี่จุดสี่ห้านี่จะเป็นเนื้อเกสรน้ำผึ้งนะครับ เป็นเกสรน้ำผึ้งตะกุดทองแดงห้าดอกนะครับเดี๋ยวมาดู ด้านหน้าขององค์พระกันก่อนนะครับ ก็จะเป็นพระปิตานะครับพิมพ์นั่งขัดสมาธิตะกุดทองแดงห้าดอกนะครับสำหรับด้านหลังนี้จะเป็นยันนะครับยันตรีนิสิงเหนะครับครูใหญ่แห่งยันทั้งปวงนะครับพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมนะครับแคล้วคลาดนะครับปัด ป้องสิ่งอัปมงคลนะครับ ที่สำคัญยังช่วยหนุนค้ำดวงที่ตกต่ำด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ในสายพระปิดตาของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นี่งดงามเลยทีเดียวนี่การอัดเนื้อมวลสารนี่ค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับ ไม่มีรอยบิ่นรอยแตกนึงเดี๋ยวมาชมโค้ดเนีไม่ไม่แน่ใจโค้ดอะไรเนี่ยผมขออนุญาตไปเอากล้องนิดนึงนะครับ ม่แน่ใจหมายเลขอะไรเนี่ย เป็นเลขสี่สิบห้านะครับ เป็นเลขสี่สิบห้านะครับ สวยงดงามเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ที่ลูกศิษย์ลูกหาไม่ควร พลาดด้วยประการทั้ง ปวงนะครับ สวยเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ ส่วนตัวก็ ชอบนะครับชอบพระที่มีลักษณะการอัดแน่น ๆ แบบนี้นะครับไม่แตกไม่บิ่นเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเกสรน้ำผึ้งนะครับเนื้อนี้นะครับสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยองค์เท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 78 รายการด้วยกันนะครับ ถ้าเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ แต่ละเนื้อนี่ก็จะสร้างไม่เยอะนะครับ ทั้งหมดก็จะสร้างอยู่ด้วยกัน 1,559องค์นื้รบเป็นรายการลุ้นเนื้อเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปกันเลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้อสีดำเนี่ย ดี๋ยวดูรายการนิดนึงนะครับเป็นรายการที่สี่จุดห้าสี่เนี่ยสี่จุดห้าสี่เป็นตะกุดห้าดอกอีกแล้วนะครับ ถ้าเป็นรายการสี่จุดห้าสี่นี่จะเป็นเนื้อเออเกสรนะครับ เป็นเกสรหน้าดำนะครับ ฝังตะกุดทองแดงห้าดอกเนี่ย ข้างหลังตรงนี้ก็จะฝังตะกุดเหมือนกันครับ เป็นตะกุดทองแดงนี่สวยเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะหมดเลยนะครับ ทั้งสิบองค์ที่ผมเช่ามาได้นะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยสีดำเลยนะครับเป็น เนื้ออะไรนะเดี๋ยวฝังตะกุดเงินด้วยนะครับสองดอกเนี่ยฝังตะกุดเงินสองดอก เป็นรายการที่สี่จุดหกนะครับ รายการที่สี่จุดหกนี้เป็นเนื้อใบลานนี่ครับ ฝังตะกุดเงินสองดอกนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะฝังตะกุดเงินเช่นกันนะครับเนื้อนี้สร้างอยู่สามร้องค์นะครับดำเข้มเลยทีเดียวนะครับ ผิวนี่ ตึงนะครับ เนื้อพระผิวนี่ตึง ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยราวนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเนี่ยมวลสารแน่นเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนื้อต่อไปกันเลยนะครับ ว่าเป็นเนื้ออะไร เดี๋ยวจะไปกันเร็วๆเลยนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับ เนื้ออะไรนะครับมาชมไปพร้อม ๆ กันนะครับเป็นเนื้อสีม่วงนะครับฝังตะกุดเงินห้าดอกขออภัยครับ ฝังตะกุดทองแดงห้าดอกนะครับ เป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับรายการที่ห้าสิบเจ็ดนี้เป็น รายการเนื้ออะไรไม่ทราบนะครับ ี่มีรอยนิดนึงนะครับด้านหลังนี่รายการที่ห้าสิบเจ็ดนี้เป็นเนื้อ ผมจำไม่ได้นะไม่ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยขออภัยด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาชมองค์ต่อไปกันเลยนะครับ เนื้ออะไรเนี่ย เป็นเนื้อ ฝังตะกุดทองแดงนะครับสองดอกนะครับรายการที่สี่จุดห้าสามนะครับรายการสี่จุดห้าสามนี่เป็นเนื้อดำเกสรเนี่ยดำเกสรตะกุดทองแดงสองดอกนะครับ เนื้อนี้สร้างอยู่ที่ร้อยองค์นะครับ เดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปกันครับ องค์ที่ห้านะครับ ที่ผมจองมาได้นะครเนื้ออะไรมาชมไปพร้อมๆกัน ตะกุดเงินสองดอกนะครับ รายการที่เท่าไหร่รายการที่สี่จุดสองสี่นะครับ เป็นเนื้อช็อกโกแลตนะครับ เนื้อนี้สร้างอยู่ที่สามร้อยองค์นะครับ ถ้าเป็นเนื้อช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะครับ พูดไม่ค่อยถูกนะครับ ขออภัยด้วยนะครับ ไม่ค่อยได้พูดนะครับคำว่าช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะครับ เดี๋ยว มาดูองค์ต่อมากันครับว่าเป็นเนื้ออะไร กล่องแข็งแรงเลยครับอืม เป็น เนื้ออะไรสิผิวลุ้งๆเนี่ยรายการที่เท่าไหร่ รายการที่สิบแปดนะครับ รายการที่สิบแปดนี่เป็นเนื้ออะไรเดี๋ยว ผมจำไม่ได้ น่าจะเป็นสายลุงเนีครับ เป็นเนื้อสายลุงฝังตะกุดเงินสองดอกเนีครับเป็นเนื้อสายลุงฝังตะกุดเงินสองดอกนี่สวยเลยนะครับ รายการที่เดี๋ยวผมลืมแล้วพูดแป๊บเดียวลืมเลย รายการที่หนึ่งรายการที่สี่จุดหนึ่งแปดนะครับเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับเนื้อนี้สร้างอยู่ที่สามร้อยองค์นะครับฝังตะกุดเงินนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยเนี่ยมาดูองค์ที่เจ็ดเนี่ย มีราคาทุกองค์นะครับ ท่านไหนสนใจนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองนะครับ มีราคาทุกองค์นะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทอง หรือท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับ สายพระปิดตานะครับ ก็ทักผมเข้ามาได้นะครับ ท้ายคลิปนี้ผมจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID Line ไว้นี่ครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทายผมมาทาง ID Line หรือใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับ มีราคาทุกองค์เนี่ย เนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรผิวลุกเหมือนกันนะครับฝังตะกุดทองแดงสองดอกนะรายการที่หกสิบแปดเนี่ยเป็นเนื้อช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับผิวลุ้งนี่ครับฝังตะกุดทองแดงสองดอกนะครับเนื้อนี้สร้างอยู่ร้อยองค์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ย ฝังตะกุดทองแดงสองดอกเหมือนกันเนี่ยครับ เป็นรายการที่เจ็ดสิบสี่เนื้อเกสรน้ำผึ้งนะครับสร้างอยู่ที่หนึ่งร้อยองค์นะครับ เดี๋ยวมาดูองค์สุดท้ายนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรเนี่ยเป็นเนื้ออะไรเนี่ยรายการที่สี่จุดสามสามนะครับเป็นลายเสือนะครับ ตะกุดทองแดงห้าดอกเป็นลายเสือตะกุดทองแดงห้าดอก เนื้อนี้สร้างอยู่ที่ร้อยองค์เหมือนกันนะครับผิวจะหยาบหยาบ ผิวจะหยาบหยาบคมนิดนึงนะครับสวยงดงามเลยทีเดียวนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตองค์นี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตส่องกล้องนิดนึงนะครับ มาดูเนื้อหากันสักหน่อยนะครับ ทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวปรับโฟกัสนิดนึงนะครับไล่ดูเนื้อหาไปพร้อม ๆ กันนะครับ ไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ มีเกษาของพ่อด้วยนะครับ แน่นเลยนะครับมวลสารครับมาดูด้านหลังนะครับไม่ต้องสองกล้องก็ได้นะครับ ตาลายนะครับสวยเลยนะครับ ยันนะครับคมลึกเลยทีเดียวนะก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ ลิปหน้ามีพระของเกจิท่านไหนนะครับพระรุ่นใดนะครับที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อนๆ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับจากท่านที่ชื่นชอบนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบในสายของพระปิดตานะครับท้ายคลิปนะครับผมมี ID ไลน์และเบอร์โทรศัพทัไว้นะครับ ท่านไหนสนใจก็ทักทาย ผมเข้ามาได้นะครับ ในกลุ่มของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ก็มีประมูลนะครับ รุ่นนี้นะครับ ผมเห็นเขาเอามาเล่นกันแล้วนะครับ ในวันที่พระออกใหม่ๆเขาก็เอามาเล่นกันแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ได้มาประมูลได้มาเหมือนกันนะครับ แต่ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับ แต่ว่าที่ผมเอามารีวิวให้ดูนี่เป็นรายการที่ผมจองมานะครับ มาแกะชมกันนะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ